สำหรับประโยคโยตูผีแปลว่ามียาเสพติด ในสถานการณ์นี้ภาษาไทยต้องการบอกว่ามีการตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมียาเสพติดในครอบครอง สำหรับประโยค什么我什么都没做แปลว่าอะไรนะ ผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะคำว่า什么แปลว่าอะไร ในกรณีนี้จะใส่คำว่านะเข้าไปเพื่อให้มีความหมายเชิงตกใจหรือประหลาดใจคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าตงแปลว่าทั้งหมด คำว่าไม่แปลว่าไม่ได้คำว่าสั่วแปลว่าทำความหมายโดยรวมคือไม่ได้ทำทั้งหมดนั่น